อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคครับผมขอกราบสวัสดีแก่ผู้เกี่ยวรับชมทุกท่านที่เข้ารับชมในวันนี้ด้วยนะฮะมาวันนี้พาเล่นเกมกีเลนหน่อยนะจ๊ะผมวันนี้พาเล่นเกมกีเลนหน่อยนะจ๊ะมาลุยโอ้ยสามรอบหกรอบแปดรอบเก้ารอบโอ้โหบวกไปเก้าเดี๋ยวผมสิบเอ็ดรอบสิบสี่รอบสิบห้ารอบโอ้โห คูณสองไปลุยยาวๆนะผมปั่นไปเรื่อยๆผมสิบห้ารอบดอกนี้มา จะเข้าขนาดไหนนะ ไปดูกันเลย มา ตอนนี้อยู่ที่คูณหนึ่งนะ ผมเข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะฮะไปกันเลยอ่างกันไปยาวมาอืมอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะจ๊ะดอกนี้อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วผมอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วโอ้โหสิบห้ารอบปั่นไปทั้งหมดหกรอบเจ็ดรอบแล้วนะยังไม่ได้สักอันเลย เออสิบมาอือหือไป สวยงามครับเม็ดนี้ผักกาดซิ่งมาโหยมายังไม่มานะ ยังไม่มา โอเคฮึบสวยงามเจหนึ่งมาเจหนึ่งมา วายเขาแน่นอนโอ้โหไม่มานะผผู้ชมโอ้โหห้ารอบสุดท้ายครับสิบมาแถวนี้สวยงามผมคูณเก้าแล้วผมตอนนี้ มาต่อด้วยโอ้โหมานี้โอ้โหตัวแพงมาผมสองหกสิบหนึ่งหัววายเชือกมันนี้ เจหลายยาวไป โอ้โหสองร้อยสามสิบหนึ่งอีกแล้ว เจเชื่อมเม็ดที่สองวายดอกนี้ โอ้โห เชื่อมยาวไปคูณสิบสามแล้วครับ ตอนนี้วายเชื่อมเม็ดที่สามดอกนี้ ไหลเข้าอีก โอ้โหคูณสิบเจ็ดแล้วครับคุณผู้ชมวายอยู่เม็ดที่สี่เคไหลต่อเนื่องไปครับ โอ้โหเม็ดนี้ วายไหลเรื่อยๆเลย โอ้โห เข้ามาที่สามพันสี่ร้อยผมเข้ามาที่สามพันสี่ร้อยผมกิเลนครับผมเวลานี้นะอืสุดจัดประหลัดบอก โอ้โห ต้องบอกครับผมว่าช่วงที่ผมเล่นอันนี้ผมช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายเนาะลองเล่นกันดูเนาะช่วงบ่ายเข้าดีนะผมช่วงบ่ายเข้าดีผม ตอนนี้หัวค่ำนะก็เข้าดีเหมือนกันนะผมแต่รู้สึกว่าช่วงหัวค่ำจะเข้าดีกว่าเราก็ลองปั่นดูนะครับผมสองเวลานี้ผมเป็นช่วงบ่ายโมงครับผมบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับผมแล้วก็ช่วงเวลา6โมงถึงสักประมาณ3่ทุ่มผมลองหาเวลาเล่นดูนะผมคำนวณเวลาเล่นดูเนาะรับรองแตกแน่นอนผมเกมนี้นะ อยู่ในค่ายพีจีนะเกมนี้ โอ้โห แตกง่ายมากผมแตกหรือไม่แตกสามารถเข้ามาบอกพูดคุยกันได้นะผม เข้ามาบอกพูดคุยกันได้ผม สามารถทักหาผมได้ผมอยู่ในกลุ่ม YouTube โอ้โหมันนี้ไง เจฮึบโอ้โหคีมา สวยงามวันนี้แปดร้อยโอ้โหขึ้นไปเจ็ดพันแล้วพี่น้อง โอ้โห สุดยอด เหลือจะเชื่อครับผมดอกนี้ รู้เรื่องกระเบื้องร้าเลยครับรางวัลระดับซูเปอร์เมกะดอกนี้เบ็ดสิบเท่านั้นผมเบ็ดสิบเพราะมาเดิมเบ็ดสิบเท่านั้นนะ เดินเบสสิบเท่านั้นเข้าขนาดนี้ท่านผู้ชม โอ้โหเดินเบสสูงจะเข้าขนาดไหนอะสำหรับคนต้นทุนน้อยนะผมสำหรับคนต้นทุนน้อยผมต้องบอกว่าต้องไปเล่นที่นี่เลยนะผมมาเล่นที่นี่เลยนะครับผมสิบมา โอ้โหก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน กดติดตาม และกดคอมเมนต์เราด้วยเนาะ ชอบไม่ชอบก็ว่ากันไป เพราะว่าหม่ว่าพรุ่งนี้จะมาเล่นอะไรให้ดูอีกแล้วก็จะมาบอกอะไรว่าเข้าเวลาไหนให้ดูนะครับผม ว่าแตกดีขนาดไหน ไปกันเจอเลยบายบายจุ๊บๆเจอพรุ่งนี้นะ